ฟ้าไม่กลับมา ฉันยังคิดถึงแต่เธอเป็นอย่างไร เธอรู้ไหมได้ยินไหม หัวใจฉันมันจะพังอ้ออยู่บนฟ้า คนบนฟ้า ไม่กลับมา ฉันยัง ที่มองเห็นเธออยู่บนฟ้า ฉันอยากจะถามเธอเป็นอย่างไรบ้างนะเธอมีใครเอาอกเอาใจไหม เรื่องราวของเรามันไม่เคยจะหายไป อยู่บนนั้นเธอเป็นอย่างไรบ้างนะตอนที่ฉันทักไลน์ไป เธอไม่ขึ้นมาหา20ตุลาฉันยังจำขึ้นใจ แม้จะผ่านมาหลายเดือนมันไม่เคยหายไป อยู่บนนั้น คิดอะไรบ้างไหม เธออยู่กับใครเธอทำอะไรที่ไหน ฉันอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องราวมากมาย เรื่องราวมันจบลงแต่เธอไม่เคยหายไป อยู่บนฟ้า คนบนฟ้าไม่กลับมาฉันยังคิดถึงแต่เธอ คนบนฟ้าถ้าเธอได้ฟังเพลงนี้ขอวอนด้วยเธอคนดี กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม ทุกคำที่ร้องมันออกมาจากหัวใจ คือความรู้สึกข้างใน ความรู้สึกข้างใน ถ้าเธออยู่ไกลฉันจะตามไปหา ถ้าใจเธอล่องลอยฉันจะรีบไขว่คว้า มีแค่เธอคนเดียวที่ฉันคิดถึงบางเวลา ถ้าหากฉันมีปีกฉันจะบินไปหา เธอเป็นเช่นไร สบายดีไหม ให้ฉันอยู่ในใจอีกครั้งก็ยังดี ตอนคุณหายไปใจของผมแทบสลาย เธอเป็นอย่างไรช่วยบอกผมหน่อยได้ไหม ถ้าหากฉันตายช่วยรอผมก่อนได้ไหม ตอนหยุดหายใจภาพของคุณลอยเข้ามา ทุกวันนี้คิดถึงคุณแทบเป็นบ้า ตอนเธอไปเธอไม่ก้าว เธอไม่ลา ใจของผมเหมือนกระโดดตรงผู้พาตัวของคุณกลายเป็นฝุ่นลอยไปบนฟ้า คิดถึงเธอ ฉันยังรักเธอ ฉันไม่เคยเปลี่ยนไป ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ ยังรอแค่เธอ ตั้งแต่ไม่เจอเขียนข้อความส่งไป แต่เธอไม่เคยอ่านเลย แต่บัดนี้ โอ้เจ้าไร้ลมข้าต้องทน ต้องใช้ชีวิต เจ้างดงามเกินกว่าใคร ในนิพพานเออเออเออเออเออวันที่ยี่สิบเป็นวันที่ดีเธอควรจะอยู่กับฉันก่อน เธอควรจะอยู่กับฉันก่อน